เราอยู่ที่ร้านสองชื่อร้านเจริญแสง เจริญแสงสีลม ขายข้าวขาหมูแบบอลังการมากนะอยู่บนซอยเจริญกรุง 49 นะหาไม่ยากกด Google Map เดิมมาได้เลย เข้ามาปั๊บรู้เลยว่าขายข้าวขาหมูแบบดังสัสๆเป็น 2 เมนูนะ เอาเป็นข้าวขาหมูจานใหญ่ ขายใหญ่เรียกขายใหญ่ก็อันนี้ 280 บาทส่วนอันนี้จะเป็นลิ้น ลิ้นอันนี้อยู่ที่ 60 ส่วนข้าวเปล่าที่อยู่อันนี้ก็ จานละห้าบาทจริงๆเราสั่งขาเล็กก็น่าจะพออหมดแต่ว่าไอ้บ้านผัดไทยอ่ะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ ผมบอกเลยไอ้นเนี้ยสายสายผมเอง ผมบอกเลย อันเนี้ยไม่ใช่สายมึงลิ้นเนี่ยเอาลิ้นใช้ลิ้นไม่ได้แต่โอ้โหโอ้โหอืมวิ่งนุ่มนิดหมายนุ่มมากนุ่มมากแล้ว น้ำพะโล้แบบหอมแบบหอมอร่อยมากอ่ะนี่อร่อยจริงอร่อยจริงพะโล้อีกตาอ่ะกินเลนบ้างเลนมันมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นทำไมกำลังให้เคี้ยวเด้งอร่อยตามสไตล์ลิ้นเลยเินกับน้ำจิ้มแบบถ่ายเลี่ยนตักเลี่ยนน้ำจิ้มมาก ขนาดเลยเรื่องเนี้ย หืมนึกว่าปลาเค็มมนทุนไม่ใช่ไม่ใช่มึงคนละคนละให้แบบไม่ใช่ที่น้ำจิ้มมันแปลกมากเว้ยอมหวานแบบ มันอมหวานออมันอมหวานใช่ไหม ตอนแรกกูก็นึกว่ามันแบบกูติดกูติดน้ำพะโล้กูอะไรอมเปรี้ยวอมหวานด้วย อืมอืมไม่แปลก นี่ อันนี้คืออะไร ลิ้นเหรอ ลิ้นลิ้นลิ้นอืม นิ่ม นุ่มเด้งอะไรใครมาแดกข้าวขาหมูแล้วบอกว่าสั่งแต่สั่งแต่เนื้อนะกูบอกเลยแม่งไม่ใช่มึงต้องสั่งเป็นขาอย่างนี้นี่ไม่หนัางดไม่ราดน้ำจิ้มหรอกน้ำจิ้มนี่ต้องอย่างนี้ตัดตัดอย่างนี้นี่ประเด็นคือปกติ เนื้อเนื้อข้าวขาหมูอะมันจะแห้งๆแข็งๆถูกปะแต่เนื้อเนี้ยนุ่มมาก ส่วนหนังมันอะ ก็ก็เป็นหนังเป็นหนังที่อร่อยเพราะว่ามันอร่อยเพราะมันไม่มีมัน คือเข้าใจว่าปกปกติแล้วหนังมันจะมีมันอยู่นี่นี่เออหนังอ่ะมันจะมีหนังมันจะมีมันอยู่ใต้ผิวหนัง มันลอลยมันแบบเนื้อมันไม่ได้ยุ่ยเกินนะมันก็แบบนุ่มหนังนี่แบบอร่อยมากคือต้องมากินหนังอะ อืมอร่อยนี่ของดีนนี้นี่นี่แหละนี่แหละใช่ถูกต้องนี่คือสิ่งแตกข้าวขาหมูไม่แล้วแตกแต่เนื้อก็ความอร่อยก็หายไปเกินครึ่งหอเลยนี่สิ่งที่ถูกต้องพี่พรครับพี่พรขาใหญ่หมดแล้วนะนี่ขาใหญ่ขาใหญ่หมดแล้วกูสั่งขาสุดท้ายขาสุดท้ายพี่โต๊ะนี่ อืมอืมเออมันแป้งน้อยจริงอืมหนังนิ่มนุ่มมาหน่อยมันแล้วเหมือนเน้นหนังเออถ้าใครสั่งไม่เอาหนังแนะนำว่าไปแดกร้านอื่นไปฟู้ดคอรเออ แล้วให้เขาตบแปะแปะแปะแปะแปะแปะแแล้วแบบพอวางบนจานที่หายใจรดแับแม่งป้ิวเข้าขหมูเลยกระดาษนี่แค่เอออันนี้มันเต็มปากเต็มคำมาก ไอ้คนที่มันตกใจแบบขาใหญ่จังขาใหญ่ยังเลยกินไม่หมดอ่ะใหญ่มากเลย กินยังไงเมื่อไหร่จะหมดเนี่ย อิ่มก่อนแน่เลย จริงๆเราสั่งขาเล็กก็น่าจะพอลาดแม่งขอแจกกรอบนะผมข้าวไม่เอาแล้วตัดไม่เอาไม่เน้นข้าวพอแล้วนะพอแล้วนะไม่ต้องให้ให้มา ให้มา ก็แบกอีกทีมาชีกูก็จะว่ามันปวดาะมันสองชุดไปพอแล้วไม่ต้องให้มาแล้ว ให้มา ก็เหนื่อยกูเย่จบไปแล้วนะครับกับร้านที่2ของวันนี้ชื่อร้านอะไรบิ๊ก เจริญแสงสีลมข้าวขาหมูสุดอร่อย อันนี้มึงเติมเอง กูเติม กูเติมเองไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องแจกแล้วมึงดอกไปอ่ะ แจกดอกตามพิธี แต่กูว่าขาดลอยแน่นอนนะเริ่มที่กูก่อนละกันอะไรเงี้ย ดอกทองแน่นอน รสชาติ เอาที่ขาหมูนุ่มเปื่อยอร่อย รสชาติน้ำนี่มันไม่เป็นน้ำพะโล้เหมือนน้ำพะโล้เติมดอกพะโล้มากอ่ะมันก็แบบโวยกากไก่กากไม่ส่างเลยโวยกากดอกพะโล้เน้นกินอร่อยอ่ะเน้นรสชาติขาหมูอ่ะคนแล้วทีเด็ดอาติของมันเลยนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มราดลงไปกินปั๊บโอ้โอ้โอ้ยอดมากทุกอย่างดอกทองราคาละคือได้ดอกทองทองทองทองทอง กูก็ทองเหมือนกันเหมือนมึงเลยแล้วมึงมีอะไรจะเสริมแต่เมื่อกี้ไหมไม่มีเลยมีแค่ว่า ข้าวขาหมูจานใหญ่จริง ๆแล้วอาจจะไม่ใหญ่ ถ้าคุณได้ลองชิมแล้วคือเอาจริงรกๆกูว่าคนปกติสำหรับคนปกติคือมันใหญ่คืออย่างนี้เลยตอนแรกมันมาวางปึ้งไอ้เฮียดูแบบใหญ่มาก แต่พอชิมไปแล้วเฮียจานแม่งหดไอ้เฮียเล็กลงมันเห็นเลยตอนแรกรู้สึกเสียแรงมากเลยที่ตัวเองตกใจขนาดของขาหมูจริงๆ ไม่จำเป็นต้องตกใจเลยเพราะว่ายังไงแม่งก็หมดอยู่แล้ว ฉะนั้นเดี๋ยวดอกอะไรของมติมติมติอันนี้ก็ทางนี้ก็ทองเหมือนกันสสามทองนะครับ เอกฉันนะครับ ทองทองทองนะดอกทองไปมาแถวนี้ต้องมาแดกหรือไม่มาแถวนี้มึงก็มาแดกเถอะมติอันหนึ่งที่ชอบคือลิ้น ลิ้นเนี่ย หากินยากด้วย แล้วประเด็นคือลิ้นที่นี่เหนียวนุ่ม อืมแต่เป็นคนชอบลิ้นชอบกินลิ้นอยู่แล้วลิ้นอร่อยลิ้นอร่ถ้าใครมาเร็วๆลองสั่งไส้กินดูนะเมื่อกี้จะหมดมันหมดก่อนซะว่าน่าจะอร่อยแล้วก่อนไส้หมดไอ้ขาหมูใหญ่เราเป็นจานสุดท้ายท้ายใช่ ฉันั้นถ้าเกิดจะมากินรู้จากเวลาตอนนี้แล้ว คือเวลาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเที่ยงอ่ะห้าฉะนั้นใช่ไม่มมาสักก่อนเที่ยงก่อนสักเที่ยงอ่ะเออสักเที่ยงนะถ้าเกิดจะมาสักบ่ายสองก็ไม่ต้องมาแล้วกลับอยู่เทิร์นรถกลับบ้านได้เลยเพราะว่าน่าจะหมดแล้วหมดหลายอย่างเลยแหละโอเคไปนะต่อไปถัดไปบ๊ายบายเรามาร้านที่สามแล้ว ชื่อร้านบ้าน ส้มตำตำหลวงพระบางนะ มม่เหมือนราดหน้ามาก แต่จริงๆ คือไม่ใช่ มันคือมันวิธีการขูดมะละกอขาวเขามันเป็นเส้นใหญ่ๆ เส้นกว้างๆแบนแบนเขี่ยให้ดูดิ